ผ่านไป ยังต้องการเจ้าข้างเคียง แม้ในใจ เร้นซ่อนเก็บลึกดิ่งวายวอนลมนำทางไปเคียงนิทรายำราตรีเพื่อพบเธอเจ้าที่มีชีวิต 问题。